คน ถ้าผมปล่อยคลิปนี้ไป คลิปจะบินหรือเปล่าวะแฟรนไชส์เพื่อนกันเจ้าแรกในประเทศไทยโอ้โหเขาใช้โกโก้ในการประกอบนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ทุกคนนานมากเซ็นท่านบางนาไปจ้ะ เขาไม่กลัวจักรยานจะไปกลิ้งดิ้งกระดอนบนถนนหรอเขาถึงแขวนไว้อย่างนั้นนะมาถึงแล้วทุกคนเสร็จท่านปราสาทนะครับยืดตัวแทบขาดเลยทุกคน เข้าไปข้างนดีกว่า เป็นท่านนะครับเป็นจุดหมายของเด็กชาวนักเรียนนะครับ นักเรียนแถวอุดมสุขนะครับ บางนาอุดมสุขก็จะมาชอบมาเดินหลังเลิกเรียนนะครับเพราะมันเพลินนะครับทำได้แค่มองทุกคน จะกินไม่ได้เดี๋ยวเงินมันเกิด ไม่รู้จะได้เงินไม่เอาดีกว่า เราไปที่ชั้นตัวร์แล้วก็เซ็นทรัลหอมมาทุกคน ลมลื่นมากมันอยู่ในป่าเลยทุกคนอากะซูกิชิ หรือว่าไอของ ปิ้งปิ้งย่างๆทั้งหลายต้องมาพาเพื่อนมาเลยทุกคน ต้องมาหลายคนไม่งั้น ไม่อิ่ม ีการเลือกของเขานะครับ คือจะให้เลือกซอสก่อนนะครับ แต่ว่าจะเป็นใส่ไม่ใส่ท็อปปิ้งก็ร้อยี่สิบบาทก็ใส่ท็อปปิ้งก็ราคาตามนี้เลยนะครับ ก็จะบวกเพิ่มตามท็อปปิ้งที่เราสั่งไปนะครับสองเลือกปริมาณข้าวสามเลือกความเผ็ดสี่เลือกแกงนะครับ หรือจะสั่งเป็นอาหารชุดก็ได้นะครับตะกทีทุกคนแกงกะหรี่ว้าว หนวดปลาหมึกกับซอส ว้าว ซอสเลยสักอย่างซอสทะเลนะคุณเนีอกนไ เยี่ยมมากดีมาก เหมือนสไปซี่มาโยนะครับลาดไปแค่่เดี๋ยวนเราไปชอบ มารีทุกคนปัง ปังอยู่ดีมากกินอาหารเสร็จแล้วเด้อทุกคน เราจะพาทัวร์อีกนิดต่อแล้วก็กลับกันเลยนะครับทุกคน งียบสงัดเลยทุกคนตอนนี้นี่อจากโควิดแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแล้วทุกคนมาถึงแล้วทุกคนเนี่ยตรงแถวๆนี้เคยเป็นร้านตะคาบี้มาก่อนนะคิดถึงอ่ะ ดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูทำร้านร้านตะคบีตั้งอยู่ตรงไหน นั่นแหละครับทุกคนที่ไม่กินที่ไม่มากินตรงนี้เพราะว่าแบบตอนนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารแพงนะครับ ิสเลอร์นะครับทุกคนชอบซิสเลอร์ตรงที่มันมีสลัดบาร์ทุกคนมันแบบมันดื้อมาก อยากเล่นแล้วแต่น้ำพรโรไม่ได้เล่นมานานแล้วเพราะมันโควิด โอ้โหเสียดายเลยทุกคนถ้าแบบ ได้มาบล็อกก่อนลุกยุคโควิดเนี่ยนะแบบกูว่า คนต้องมาแบบมาที่นี่เยอะแน่นอนเลยโอ้ยยากเล่นนะกูก็ขอให้ภาวะกูก็ขอภาวนาให้โควิด หายเหี่ยวมันหายไปไวๆเถอะให้มีคนเอาวัคซีน วัคซีนอะไรก็จะไม่ใช่ของไซโนแวคทุกคน มาฉีดมาแบบ ไอเนี่ย มาต่อสู้กับโรคที่มันเหนื่อยอยู่ ก็ขอให้วันนั้นมาถึงแล้วกันสูสิโอ้โคตรเงียบเลย โอ้โหอาจจะเป็นเวลาปิดแล้วก็ได้ทุกคนมัน มันดึกดึกสองทุ่มสามทุ่มแล้วมั้งดูเวลาก่อน ทีแค่ทุ่มเดียวเอง แต่ว่านั่นแหละทุกคนมันเป็นช่วงโควิดหรืออะไรก็ปิดเร็วทุกคน คน ใครเคยกินนมไอ้นี่มั่งนมหมีรสมอว์โคตรอร่อยเลย 15 บาท เคยกินแล้วโคตรอร่อยโคตรปังมากรสชาติที่แบบ เหมือนแดกข้าวมอก็มันเป็นมออยู่แล้วอะ เอ๊อยากเล่นนะ อยากเล่นกับเพื่อน จะปิดแล้วอีก15นาทีทุกคน มิน่า มิน่าเราทำไมเก็บ อันนี้อันนี้เคยมาอยู่ทุกคมรู้สึกว่ามันจะมีค่าเล่นนี่นะว่าแบบร้อยบาทขึ้นอะไรเงี้ยแพงอยู่ แนะนำให้มาเป็นกลุ่มนะครับ หารค่าเล่น ทุกคน ถ้าผมปล่อยคลิปนี้ไปคลิปจะบินหรือเปล่าวะแฟรนไชส์เพื่อนกันเจ้าแรกในประเทศไทยโอ้ที่จริงจะไปลองร้านกัญชานี่แหละ แถวๆซีคอนนะทุกคนไอพาราไดพาร์กอะแต่ว่าแบบ ตอนนั้นยังดึกไม่ถึงไง ไม่รู้จะเจอด่านหรือเปล่าวะ ไม่รู้คนบนรถจะแบบ ยี่กลิ่นเกี้ยอะไรอ๋อกลิ่นกัญชาอันนี้ 20 บาทนะครับทุกคนแล้วก็เลือกมีประมาณนี้เลยทุกคน สาธุขอให้ไม่เจอตำรวจ เรื่องน้ำ อะไรดีทุกคน เอาน้ำ กัญชาสดแล้วกัน ตึ๊บ แก้วตกมาเองเด้อกูต้องดื่มภายใน 15 นาที นี้ให้เสร็จนะครับทุกคนไม่งั้นจะเสี่ยงมาก เสี่ยงคุกมากทุกคนเว้ยไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังทุกคน มันยังไม่เสร็จแหละ เหมือนจะใส่ปล่อยลำแสงอัลต้าไวโอเลตมา ไม่ใช่แล้วทุกคนเพอไปกันใหญ่แล้วคนน้ำกัญชานะครับ อุ้ยเฮียไม่เยอะ ไม่เยอะมีสัตว์โดน เป่าไงก็ไม่เย็นลืมเลยแก้กลับมามันก็เหมือนน้ำชาธรรมดานะ แต่ว่าสีมันแปลกๆมันจิก ดื่มเหมือนกินน้ำเหมือนแดกน้ำก๊อก ไงไม่รู้ทุกคน ถ้ามีคำหยาบก็ขอโทษด้วยนะครับ มันเป็นความรู้สึกหรือมูทของผมจริงๆ นะครับถ้าในมุมมองคนอื่นอาจจะเหมือนแบบอย่างอื่นก็ได้ เพราะว่าคนเรามันแบบไม่เหมือนกันอยู่แล้ว คน เลยทุกคน เป็นกัญชาที่ไม่เหมือนกัญชาทุกคนเป็นกัญชาทิพนี่เองครับ แต่ว่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกคนใดคนหนึ่งนะมันมันมันก็อยู่กับความรู้สึกด้วยครับทุกคน ว่ามันเหมือนหรือเปล่าในมุมมอง ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ย ทุกคน กลับและทุกคนจะปิดแล้วเจอร้านที่ชื่อเหมือนกันและหนึ่งโคโค่เมื่อกี้แกงกะหรี่ก็โคโค่อันนี้ชานมก็โคโค่ไม่รู้ว่าจากแบรนด์เดียวกันหรือเปล่า หรือว่าเขาใช้โคโค่ในการ ประกอบนะครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอจบรั็อกกัะเบเท่านี้นะครับบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าก่อนจบขอเอาภาพนี้มาฝากกันนะครับทุกคนภาพวิวกลางคืนสวยมากเว้ยทุกคนคือดื่มมาก ลมเย็นสบาย นั่นนั่นคือเมืองนะครับ เมือง ไม่แน่ใจว่าเป็นเมืองหรือว่าโรงกันน้ำมันนะครับ ทุกคน แต่ว่ามีแสงอะฮะอันนี้มีคลื่นลมแรงนะครับ ทุกคน เหมือนตอนนี้เราอยู่ทะเลเลยทุกคนดูคลื่นดูคลื่น เรียนสะก่อน มันอีหยังวะนะ